มาถึงหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้กันแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆ กันไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับในหน่วยนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการปรับตำแหน่งการแสดงผลของวัตถุต่างๆ ที่เราแทรกกันนะครับ ในเว็บไซต์ของเรา ว่าเราสามารถที่จะดำเนินการปรับตำแหน่งหรือว่าย้ายตำแหน่งการแสดงผลเนี้ยได้ยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการขั้นตอนกันเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการแทรก วัตถุในรูปแบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพ แทรกโค้ด HTML นะครับ หรือว่าจะอัปโหลดรูปจากเครื่องขึ้นมานะครับ แทรกเนื้อหาต่างๆเข้ามาแล้วนะครับสำหรับวัตถุต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้าย ตำแหน่งการแสดงผลได้ตามต้องการนะครับ ไม่ว่าจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งไหนนะครับหรือย่อขยาย หรือจะข้ามส่วนก็ได้เช่นกันนะครับ ่วิธีการนะครับก็คือให้เราทำการเลือกวัตถุที่เราต้องการนะครับ สังเกตดูมอสมาชี้นะครับอ่าจากนั้นเราสามารถที่จะลากนะครับ ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ สังเกตดูนะครับ ในแนวตั้งนะครับ ก็จะมีแถบแนวการจัดวางตำแหน่งให้เรานะครับเราสามารถที่จะกดวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย ก็จะมีการจัดแนวมาให้เรานะครับอันนี้อันนี้ก็ช่วยในการจัดวางตำแหน่งของวัตถุของเรานะครับ ในหน้าเว็บไซต์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะ ปรับแต่งย่อนะครับ วัตถุก็ได้เช่นกัน นี่ก็เป็นการจัดวางนะครับตำแหน่งของวัตถุ ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของตัว Google Sites นะครับ ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะใส่เนื้อหานะครับ ในหน้าเว็บของเราเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับ แล้วก็เลือกวางตำแหน่งในตำแหน่งที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับ โดยการลากแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ ซึ่งนอกจากที่เราจะแทรกวัตถุเข้ามานะครับ แล้วก็ลากวางตำแหน่งที่เราต้องการในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับ ตัว Google Site นะครับ ก็ยังได้สร้างในส่วนของการออกแบบมาให้นะครับ ซึ่งจะอยู่ที่ในส่วนตรงนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ช่วยในการจัดวางองค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ย ได้อย่างรวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ก็เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับ รูปแบบการแสดงผลนะครับที่ทาง Google Sites เตรียมมาให้นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบแรกนะครับ ก็สามารถที่จะใส่นะครับ ใส่รูปนะครับ แล้วก็ใส่เนื้อหาอื่นๆเข้ามาได้นะครับ แล้วก็ใส่ข้อความเป็นส่วนชื่อเรื่องนะครับ แล้วก็ในส่วนของข้อความด้านล่างตรงนี้ หรือจะวางตำแหน่งลักษณะอย่างนี้นะครับ หรือจะมีเฉพาะรูปนะครับ เป็นรูปสามรูปใน แนวนอนนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เอามาช่วยนะครับในการใส่เนื้อหาได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างก็อย่างเช่นด้านบนตรงนี้นะครับ ก็ใช้วิธีการโดยการออกแบบนะครับ โดยการเลือกการแสดงผลตรงนี้นะครับก็จะมี 4 ส่วน แล้วก็ใช้วิธีการ Copy Copy มานะครับ อันนี้ก็ ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับก็ ่าเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความไปได้เลยครับ อันนี้ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์นะครับได้ รวดเร็วขึ้นเช่นกันนะครับโดยการใช้ตัวออกแบบที่ทาง Google เตรียมมาให้ โดยที่เราไม่ต้อง เสียเวลานะครับในการลากวัตถุเพื่อจัดวางเองนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับจะใช้วิธีการแทรกเข้ามา แล้วก็มาจัดวางตรงตำแหน่งตามที่เราต้องการ หรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวแม่แบบที่ทาง Google Site เตรียมมาให้ ก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาต่างๆ ลงในเว็บไซต์ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ และเจอกันในหน่วยต่อไปนะครับ สวัสดีครับ